นเพราะว่าอีกสามวันจะถึงวันเกิดของน้องแล้วนะน้องจะครบสองขวบแล้ว ก็เราก็จะทำการให้น้องเป็นแค่ทำเป็นแบบตัวอย่างให้ดูเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปก๊อปปี้แล้วก็ทำเป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็จะมาทำการแพลนด้วยกันใช้สีและเครื่องเขียนทุกอย่างในการทำลงในสมุดสมุดน่ารักนี่คือแบบมันจะทำคล้ายๆแบบเนี้ยเราจะทำคล้ายๆ อันนี้คือเป็นแพนเนอร์เ่งเป็นแบบเราใช้หลายๆสีในการตกแต่ง แล้วก็ทำการให้น้อง ก็ไปดูกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ